ครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับเรื่อง คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินว่ามีอะไรบ้าง คุณสมบัติข้อที่ 1 ก็คือต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะครับนอกจากนี้ถ้าคุณมีความสามารถในการพูดภาษาอื่น เช่นภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน หรือภาษาจีนได้อีก ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานในสายงานนี้ คุณสมบัติข้อที่ 2 คุณต้องมีใจรักงานบริการนะครับ คุณต้องสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารทุก ๆ คนได้อย่าง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความอดทน สำหรับข้อต่อไปก็คือข้อที่ 3 ก็คือ คุณต้องมีความอดทนต่อบุคคลและสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้โดยสาร หรือสถานการณ์ที่ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเที่ยวบิน ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่ 4 ก็คือคุณต้องมีปฏิภาณไหวพริบนะในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพราะเนื่องมาจากว่าสิ่งที่เราให้บริการบนเครื่องบินเนี่ยมันมีอยู่อย่างจำกัดนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างไรจึงจะใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่างที่ผู้โดยสารมีความพึงพอใจอย่างสูงสุด คุณสมบัติข้อที่ 5 ก็คือพนักงานต้อนรับต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับเป็นบุคคลที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอารมณ์ดีมีมุษยสัมพันธ์ดี ข้อนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่าในลักษณะงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้น เพื่อนร่วมงานผู้โดยสาร และผู้ที่พนักงานต้อนรับต้องติดต่อนั้นจะเปลี่ยนไปทุกเที่ยวบินฉะนั้นพนักงานต้อนรับต้องมีความสามารถในการที่จะปรับตัวให้เข้ากันได้กับบุคคลทุกๆคนที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่6ซึ่งเป็นข้อสุดท้าย ซึ่งสำคัญมากพอสมควรครับก็คือพนักงานต้อนรับต้องมีความสามารถในการที่จะว่ายน้ำได้ตามระยะทางที่แต่ละสายการบินกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น พนักงานต้อนรับที่เป็นเพศหญิงต้องสามารถว่ายน้ำได้ 50เมตร ติดต่อกันโดยไม่หยุดพัก หรือสำหรับเพศชาย 100 เมตร ติดต่อกันโดยไม่หยุดพักเช่นกันนะครับทั้งนี้เพราะว่าในยามฉุกเฉินเครื่องบินอาจจะลงที่ในกลางทะเลหรือกลางแม่น้ำได้ฉะนั้นพนักงานต้อนรับต้องมีความสามารถในการที่จะว่ายน้ำหรือลอยตัวอยู่ในกลางน้ำได้ เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้โดยสารให้รอดชีวิตได้นะครับนอกจากนี้พนักงานต้อนรับยังต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง มีสายตาที่ดี และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานกลางอากาศ และทั้งหมดนี้ก็คือคุณสมบัติในการเป็นพนักงานต้อนรับที่ดี ซึ่งทุกคนสามารถฝึกฝนได้ครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับ